ผู้โดยสารทำไมถึงโดนปรับโดนสั่งปรับนะครับ 2.7ล้านบาท จริง ๆมี2เคสที่จะยกตัวอย่าง ที่นำเรื่องนี้มาพูดก่อน เพราะว่าเห็นว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ที่เราจะเปิดประเทศแล้วจะมีการเดินทางไปมาผม เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องใกล้ตัว แม้ว่าสำหรับคนที่จะต้องเดินทาง เพราะว่าในส่วนหนึ่งคือเรื่องเราเรื่องที่เราต้องระมัดระวังในเรื่องของ การปฏิบัติตัวในระหว่างเดินทางด้วย เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังในวิดีโอนี้นะครับ ก็อาจจะค่อยๆออธิบายไป โดยจะยกตัวอย่างที่เคส2เคส ซึ่งเป็นข่าวขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเพิ่งออกมาได้ไม่นาน นี้เองครับ เมื่อวันที่8เมษายนก็ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ เป็นข้อมูลที่ออก จากทาง FAA เป็นผู้ประกาศข้อมูลอันนี้ออกมาในเว็บไซต์ของตัวเองเลยนะครับ เป็นเรื่องที่เขาพูดถึงประเด็นสำคัญคือเรื่องของ unruly passengers unruly passengers คืออะไรคือผู้ผู้บริสารที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ไม่ว่าหรือมาตรการความข้อปฏิบัติต่างๆ จะไม่ว่าจะเป็นมาตรการในเรื่องของความปลอดภัย มาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย หรือมาตรการในเรื่องของการเป็นระเบียบเรียบร้อย uniformity ของการเดินทางอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อกำหนดหรือเป็นข้อกฎหมายที่อยู่ในในบทบัญญัติ international agreement ของ การบินพลเรือนเลย ถึงแม้ว่าแต่ละประเทศเองจะต้องออกกฎหมายในเรื่องข้อข้อปฏิบัติหรือข้อกำหนดในเรื่องของความผิดที่กระทำบนอากาศยาน ก็แล้วแต่อย่างประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีมีบทบัญญัติ เพิ่มเติมเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ ซึ่งปัจจุบันเป็นฉบับใหม่ที่ที่ที่ถูก ปรับปรุงขึ้นมาแล้วก็ประกาศใช้เนี่ยเป็นปี 2558 เดิมนี่เป็น 2521 ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ก็เราพอพูดถึงเคสตรงนี้กันก่อนว่าทำว่า ว่ามันเป็นสาเหตุอะไรยังไง ถึงทำให้ผู้โดยสารถูกปรับถึงประมาณ 2.7 ล้าน ถ้าคูณด้วยตัวเลขของ US ดอลลาร์33 บาทนะครับกับอีกเคสหนึ่ง2.5 ล้านบาท ข้อความสำคัญของเรื่องเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์มันเกิดเมื่อปีที่แล้วเมื่ออถ้าวันที่ 7 กรกฎาคมปี 2021 เป็นผู้โดยสารบนสายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์เป็นผู้หญิงด้วยนะครับเดินทางจากสนามบินดัลลัสไปสนามบินชาร์ลอตดักลาสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วก็คนนั้นเนี่ยผัก ผักไฟแอทเทนแดนต์ก็คือผักตัวแอร์โฮสเตสหรือสจวตเนี่ยครับ เพราะว่าในข่าวไม่ได้บอกว่าเป็นตัวตัวพนักงานต้อนรับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่ตัวผู้โดยสารเนี่ยเป็นผู้หญิง แล้วก็พยายามที่จะเปิดประตูบนเครื่องบิน อันนี้อยู่ในระหว่างไฟล์ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นก็มีมีพนักงงานต้อนรับสองคนพยายามที่จะจับเธอไว้ แล้วก็ ถูก ผู้โดยสารคนเนี้ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าฮิตนะครับ ที่หัวฮิตก็อาจจะไม่รู้ว่าตบหรือตีหรือชกหรือไงก็แล้วแต่ หลังหลังจากนั้นเธอก็ถูกจับจับมัดเขาจะมีตัวเรสเตนคือจับ จับผู้โดยสารเอาไว้ เพราะว่ารู้ อันนี้คือการกระทำที่เป็นภัยต่อการความปลอดภัยของผู้โดยสารคนอื่นๆ เดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อไปในในในวิดีโอนะครับนี้แล้วก็ หลังแม้กระทั่งหลังจากที่ถูกจับมัดแล้วเนี่ย เธอก็ยังใช้หัวโขกหรือเตะ ตัวพนักงงานต้อนรับอยู่ดังนั้นเคสเนี่ย FAA ส่งให้ศาลพิจารณาที่จะปรับผู้โดยสารคนนี้เป็นเงินถึง8 81,950 เหรียญสหรัฐถ้าคูณ 33.5 33คร่าว ๆเนี่ย ก็เป็นเงินประมาณ 2.7 ล้านบาท กับอีกเคสที่สองเป็นเรื่องราวเกิดใกล้ ๆ กันเลยคือตอนช่วงวันที่ 16กรกฎาคมปีที่แล้ว 2021 เป็นเคสบนสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ทั้งสองเคสเป็นเที่ยวบินในประเทศนะครับ บินจากลาสเวกัสไปแอตแลนตาอันนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้าง แปลกอยู่ในลักษณะหนึ่งก็คือว่ามันตัวตัวผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยเขาเขาพยายามกอดจูบคนที่อยู่ข้างๆผู้โดยสารที่อยู่ข้างในข่าวไม่ได้บอกว่าเป็นคนที่มาด้วยกันหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สมยอมหรืออะไรประมาณอย่างนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ หลังจากนั้นก็พยายามที่จะไปเปิดประตูออกจากเครื่องบิน อันนี้อยู่บนไฟบนไฟ เนี่ย แต่ต้องเรื่องประตูเนี่ยผู้โดยสารไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับ เดี๋ยวเราพูดถึงกันต่ออีกที แล้วก็ หลังจากนั้นก็มานั่งที่กลับมานั่งที่ แล้วหันไปกัดผู้โดยสารที่นั่งข้างๆ กัดคำว่า ใช้คำว่ากัด อันนี้ก็โดนส่งยื่น ให้ปรับ 77,272 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.5 ล้านบาทถามว่าเคสเหล่านี้คือลักษณะของการการพูดพูดในภาพรวมก็คือ u n r u l y passenger คือผู้โดยสารที่ไม่ได้อยู่ในอยู่ใน อยู่ในกรอบของการเดินทางโดยโดยความสงบราบรื่น แล้วก็รวมทั้งทำให้เกิดอันตราย ความไม่ปลอดภัยต่อคนอื่นๆ เรื่องเหล่านี้นะครับ ผมขออนุญาตพูดต่อไปอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันว่ามันมีตัวมันมีตัวคอนเวนชันที่เป็นอินเตอร์เนชั่นอันนี้เป็นโดเมสติกแต่ว่าการที่เราไปบินสมมุติว่าเราเดินทางไปต่างประเทศไปอเมริกา เสร็จแล้วไปบินในโดเมสติก ของเขา แล้วเราไปทำพฤติกรรมแบบนี้ เราก็จะโดนแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็แล้วก็ขึ้นอยู่กับเคส by เคสที่เขาจะพิจารณาเลยว่า ค่าปรับอยู่จะโดนเท่าไหร่ แต่ว่า ตรงนี้เราพูดกันต่ออีกทีหนึ่งทีนี้เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่อง international law คือกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องของการบินพลเรือนด้วย ซึ่งมีอยู่ 3 ตัวที่เป็นอนุสัญญาร่วมกันของประเทศที่อยู่ในภาคี อันแรก อันแรกก็คือเรื่อง เรียกว่าโตเกียวคอนเวนชั่น The Convention on Defenses and Certain Other Acts Committed on Board an Aircraft คือเป็นอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทำอื่น ๆ บางประการที่กระทำบนอากาศยาน เป็นเรียกว่าโตเกียวคอนเวนชันครับ โตเกียวคอนเวนชันเนี่ยคืออยู่ในการพูดคุยกันตั้งแต่ปีหนึ่ง 963 แต่ว่าเป็น เป็นความต่อเนื่องที่ที่ครอบคลุมไปในแต่ละประเทศร่วมกัน แล้วก็ยังมีเฮกคอนเวนชันซึ่งเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันนี้เห็นไหมครับว่ามันจะไปเกี่ยวเรื่องกันกับเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องการยึดอากาศยานไฮแจ็คกิ้งอะไรทั้งหลายแหละเพราะว่ามันมีความครอบคลุมในเรื่องในเรื่องพฤติกรรมที่ทำแล้วมันไปเกี่ยวเนื่อง กับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน ซึ่งอันนี้เป็นมอนทรีออลคอนเวนชันซึ่งมีการประชุมทำไปสองครั้งคือปี 1971 กับ 1988 ก็ยกตัวอย่างมาให้เห็นว่าในในสามคอนเวนชันเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าอะไรอะ เอาข้อกำหนดต่างๆ ที่ระหว่างประเทศร่วมกันในการเดินทางในระหว่างประเทศเนี่ยมาทำเป็นกฎหมายของประเทศตัวเอง แล้วก็บังคับใช้เพื่อให้เพื่อให้การบินในระหว่างประเทศเนี่ยทุก ๆ คนต้องอยู่ในในรูปแบบหรืออยู่ในอยู่ในยูนิฟอร์มเดียวเดียวเดียวกัน คือความสมจะเรียกว่าอะไรอยู่ในกฎกฎหมายที่มีความ ต่อเนื่องร่วมกันในเรื่องของวิธีการปฏิบัติวิธีการบินวิธีการทำวิธีการเดินทาง การข้อกำหนดในการจัดการต่าง ๆ นี้เป็นต้นนะครับ ก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าผมผมพูดถึงในส่วนที่พฤติกรรมที่ต้องห้ามในในระหว่างที่เราอยู่บนเครื่องบิน อย่างยกตัวอย่างเคสเนี่ยจะมองเห็นชัดเจนว่า มีเรื่องแน่ ๆ เลยคือ อย่าไปยุ่งกับเรื่องประตูสองไม่ทำร้ายไม่ทำไม่ไม่ทำร้ายหรือทำหรือทำให้เกิดความกังวล แก่ผู้โดยสารคนอื่น ๆ ไม่ทำร้ายหรือทำให้เกิดความกังวลกับพนักงานต้อนรับและนักบินและพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหมด อันนี้เป็นภาพเขาเป็นเรื่องคร่าวๆเพราะฉะนั้น อย่างอย่างสิ่งที่เราเคยได้รับเรื่องของข่าวต่าง ๆ เราจะมองเห็นว่ามันมีคำต้องต้องห้ามอยู่หลาย ๆ อัน ซึ่งอันนี้ผมจะพาไปดูในส่วนของทาง CAT ที่เขาทำแผ่นพับเอาไว้ อยากจะเอามานำเสนอเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจ เพิ่มเติมก็ช่วยเป็นการประชาสัมพันธ์ไปด้วยแล้วทำให้คนที่ ไม่เคยไม่เคยระมัดระวังเนี่ย ได้ตระหนักมากขึ้นนะครับ คนที่ติดตามก็จะได้มีประโยชน์ในเรื่องของการที่จะใช้เวลาเดินทางด้วย พฤติกรรมต้องห้ามในสนามบินและบนเครื่องบิน อันนี้เขาจั่วหัวไว้ให้จะบอกว่าในระหว่างการบิน อย่าแสดงพฤติกรรมข่มขู่นักบินลูกเรือ หรือผู้โดยสารอื่นให้เกิดความกังวลหรือตกใจ เรื่องง่าย ๆ เลยที่บอก อย่างประเภทพวกแบบมีระเบิด กระเป๋ามีระเบิด มีอาวุธขึ้นมาอยู่ในระหว่างอยู่บนเครื่อง อันเนี้ยไม่พูด เพราะพูดแล้วไม่ไม่มีไม่มีใครละเลยเรื่องคำพูดที่คุณพูดออกมา หรือแม้กระทั่งการอยู่ในสนามบินก็ตามนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะในระหว่างบิน การอยู่ในสนามบินก็ตาม แต่ว่าโทษโทษหรือความผิด นั้นนะอาจจะอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่ แปลว่า การใช้การใช้วาจาขู่เข็นเช่นพกพกอาวุธปืนมาเดี๋ยวจะทำร้ายนักบินเลยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยไม่ได้ หรือว่าการที่ไปอยู่บนเครื่องแล้วจะไปเปิดประตูห้องนักบินโดยพยายามที่จะบุกลุกเข้าไปอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เลย แล้วก็แสดงพฤติกรรมที่จะทำร้ายหรือคุกคาม นี่เขาเขียนแค่ว่าแสดงพฤติกรรมนะครับ ทั้งไม่ว่าจะเป็นนักบินลูกเรือผู้โดยสารหรือคนอื่นๆ ทั้งหลายที่อยู่บนบนเครื่องบิน การอยู่ในระหว่างบินเนี่ยทำไมมันถึงมีข้อความสำคัญ เพราะว่ามันทำให้การดำเนินการมันเกิดความเเขาเรียกอะไรสภาวะตึงเครียด สภาวะที่ไม่เหมาะสมกับการบินโดยความปลอดภัย มันมีสภาวะอื่นๆ อีกมากมายที่ทำให้เกิด ให้เกิดความความเสี่ยงต่อการบินนะครับอ่ะอันนี้เราอาจจะพูดในให้รายละเอียดภายในเวลาอันสั้นไม่ได้ผมจะค่อยๆ อธิบาย แล้วเพิ่มเติมเข้าไปในแต่ละเคสไปเรื่อย ๆ นะครับ แล้วเรากลับมาที่ตรงนี้ก่อนว่า ในส่วนเนี้ยมันมีความผิด 2 แบบ ถ้าเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนมาให้ดู ความผิด2แบบคือ ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ ปี 2558 ซึ่งเขาเขาเขียนไว้ให้แล้วอยู่นะมาตรา13 เนี่ยมีโทษจำคุก 7 ปีหรือปรับไม่เกิน280,000 บาท เห็นไหมครับไม่ไม่น้อยเลยนะ เสร็จแล้วยังมีเรื่องของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วยในในมาตรา 392 ผมไม่ได้ไปเปิดดูมาตรา392 นะครับแต่ว่าอันนี้จะบอกเห็นว่ามันคือกรณีกระทำ ต่อผู้โดยสารเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งปรับทั้งทั้งจับทั้งจำทั้งปรับ จะเห็นว่าความผิดบางประการต่อการเดินอากาศเนี่ยโทษรุนแรงกว่ามาตรากฎหมายอาญาด้วยซ้ำคือคือ จริงๆ มันก็ไม่ใช่ว่ารุนแรงกว่า หรือว่าอะไรแต่ว่าด้วยความที่การที่กระทำความผิดบางประการบนอากาศเนี่ยมันไปคอนเซิร์คือมันไปเกี่ยวเนื่องกับ คนอื่นๆอีกหลายร้อยคน มันทำให้เกิด ไม่ใช่ว่าแค่การพูดจาข่มขู่ว่าจะมีระเบิดแล้วมันจะจบมันไป มันไม่จบ เพราะว่าสายการบินเขามีวิธีการที่จะต้องดำเนินการเวลาไม่เขาไม่ได้นับว่าเป็นการหลอกเขาต้องคิดว่าจริง อันไหนเป็นจริงจะเป็นฟอลหรือเปล่า คือมันมีวิธีการแล้วมันมีค่าใช้จ่าย มันมีเรื่องของความกลหนในการดำเนินการเกิดขึ้นมาเยอะแยะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมฝากไว้นี่อย่าพูดเล่น ไม่พูดเรื่องว่าระเบิดทั้งหลายเรื่องของการพบปืนระวังหน้านี้มีระเบิด หรือจะไม่เมาแล้วไปเปิดประตูห้องนักบินอย่างนี้ไม่ได้เมาแล้วจะไปเปิด ไปเปิดประตูเครื่องบิน หรือจะไปทำร้ายไปกอดจูบใคร โดยที่เขาไม่ได้คือของพวกนี้มันโดยโดยโดยโดยสภาวะปกติไม่ควรทำอยู่แล้ว ครั้งที่ผมจะแนะนำก็คือ อย่าเมาบนเครื่องบิน คือคือถ้าเกิดดื่มสุราเมาไม้แล้วขึ้นเครื่องเนี่ยแล้วคุมสติไม่ได้เนี่ยความผิดมันมันไปไกลมันไปไกลเพราะอย่างที่เห็นว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆ มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาได้เวลาที่อยู่เครื่องบินอ่าเดี๋ยวผมพูดข้ามไปอีกนิดนึงก็คือว่าอย่างบางเรื่องเช่นการพูดหรือแจ้งข่าวสารที่เป็นเท็จ คือบอก โอ้ยฉันล้อเล่น บอกเนี้ยล้อเล่นนะไม่ได้ว่าอะไรเลย เก็บกระเป๋าให้ดี ข้างบนเนี่ยมันอาจจะมีระเบิดมันเคยมีเคสเนี่ยครับเขาก็เลยเอาตัวอย่างมา ยกตัวอย่างมาให้ดูของของแบบพูดแม้กระทั่งพูดกับภาคพื้น หรือนักบินก็ตาม ของเรื่องเกี่ยวกับระเบิด เรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนเรื่องเกี่ยวกับว่าฉันว่าเครื่องบินกำลังจะตกนะ บอกว่าเห็นตรงนั้นเห็นไฟตรงนี้คือแบบ ของเหล่านี้มันกระเทือนกับคนอื่นด้วย เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเข้าข่ายความผิดอันนี้จะเป็นความผิดที่อยู่บน บนกฎหมายของพระราชบัญญัติความผิดบางประการเพียงอย่างเดียวอย่างเช่น กรณีนี้เขาบอกว่า 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 0 0แสนบาท อันนี้เป็นการยกตัวอย่างคร่าวๆให้มองให้เห็นว่าการต่อไปเรื่องในเรื่องของ unruly passenger เนี่ยมันจะเป็นประเด็น ที่ เกี่ยวข้องกับ Security แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Safety แต่ทั้ง ทั้งคู่ทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนส่วนใหญ่ คนโดยรวมที่อยู่ในเครื่องบินลำเดียวกันเนี่ยมันมีความราบรื่นในการเดินทาง ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนั้น เรื่องเรื่องที่กลับไปที่ FAA ที่อธิบายว่าการปรับของเขามันมีอัตราที่ไม่คงที่แล้ว ที่อเมริกาตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเขายื่นยื่นเสนอปรับตัวผู้โดยสารของปีที่แล้วหรือเคสต่างๆ เนี่ย รวมไปแล้วกว่า 2 ล้าน เหรียญสหรัฐ เพื่อให้เกิด เพื่อให้เกิดกรณีให้ให้มองเห็นว่าการกระทำความผิดในลักษณะที่ไม่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ในการหรือข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ทางสายการบินได้ออกข้อกำหนดเอาไว้ ข้อข้อข้อกำหนดของสายการบินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ล้อมาจากข้อกำหนดของกฎหมายการบินของประเทศตัวเองนั่นแหละ แล้วก็ล้อมาจากกฎหมายการบินระหว่างประเทศอีกทีหนึ่งนี่แหละ มันจะถูกครอบลงไปเพื่อให้การเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยมันสามารถเดินทางไปได้โดยที่ทุกคนเนี่ยราบรื่น ไม่มีความสะดุดในเรื่องทั้งเรื่องความปลอดภัยความไม่สบายใจความโกลาหลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของการพยายามที่จะทำให้การวินหรือการเดินทางเนี่ยมันมีความปลอดภัยและราบรื่นที่สุด ก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับ ถ้ายังไง มีอะไรคืบหน้าหรือมีเรื่องของที่เกี่ยวกับเรื่อง u n r u l y passenger ผมจะมาค่อยมาสรุป พูดถึงกันอีกทีหนึ่งรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับไฮแจ็คกิ้งอะไรอย่างนั้นด้วยก็ฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนครับ